สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเริ่มต้นการใช้งาน และส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ค่ะ Microsoft Excel 2013 นะคะจะเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยในการวิเคราะห์และคำนวณ โดยมีรูปแบบหน้าจอโปรแกรมที่มุ่งเน้นการใช้งานได้สะดวก และง่ายดายมากขึ้นค่ะทำให้ผลลัพธ์ของข้อมูลถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพค่ะ ในการเริ่มต้นเปิดใช้โปรแกรมนะคะ คลิกที่ปุ่ม Start ค่ะ แล้วก็เลือก Excel 2013 และเมื่อโปรแกรมถูกเปิดขึ้นมา ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานก่อนค่ะ พิมพ์อีเมล Account ของ Microsoft ที่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ ทำการใส่รหัสผ่านและ คลิกที่ปุ่ม Sign In ค่ะ เมื่อเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม จะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มีหน้าที่การทำงานดังนี้ค่ะ Row Number แสดงหมายเลขแถว Column Lister แสดงตัวอักษรของคอลัมน์ ไฟล์บัตทอนแท็บคำสั่งในการจัดการไฟล์แท็บิสต์แท็บแสดงชื่อคำสั่งในโปรแกรมลิปบอนบริเวณวางคำสั่งในโปรแกรมริบบอนดิสเพย์ออปชันแสดงคำสั่งเพิ่มเติมของริบบอน Windows Code Button ปิดไฟล์ปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่ Formula Bar ตำแหน่งที่ใช้สำหรับสร้างสูตรคำนวณ Name Box แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเซลล์พอนเตอร์ Worksheet Tab แท็บ Worksheet ในการสร้างงาน Page View Button แสดงมุมมองในรูปแบบต่างๆ Zoom Control สำหรับย่อขยายหน้าต่างวินโดว์และนี่ก็คือในส่วนของการเริ่มต้นการใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ค่ะ แล้วพบกันในบทเรียนถัดไปค่ะ